เหมาะกับช่างคนไหนก็น่าจะเป็นตั้งแต่ DIY อย่างผมเนี่ยนะครับ เป็นต้นไปจนถึงช่างมือชีพนะเพราะว่ามันแรงมากควรที่จะซื้อเครื่องมือให้มันเหมาะกับงานนะก็เรื่องราคาด้วยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการซื้อนะมันแรงกว่าดีกว่าก็ไปซื้อไม่ใช่ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนครับ วันนี้เราอยู่กันในช่วงของ Lighting Off Boot นะ เป็นช่วงของการรีวิวสินค้านะครับ ซึ่งวันนี้ผมมีสินค้าของดีว้าวมานำเสนอทุกคนครับ แล้วก็ช่าง DIY ทุกคนควรที่ต้องมีนะ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เรียกว่าพื้นฐานของช่าง DIY ทุกคนนะ มาดูกัน มันคือเจ้าตัวนี่ครับดีว้าวนี่นำเสนอนำเสนอดีว้าวนะครับ DCS 578นะครับ ผมซื้อตัว T2 มา นะครับ T2 ก็คือเป็นชุดคอมโบนะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในกล่องมันมีอะไรบ้างนะ ตัว T2 นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดไปดูมองกันนะว่ามีอะไรบ้างนะรุ่นนี้เป็นรุ่น T2 นะ ที่เป็นคอมโบเซ็ตนะครับคอมโบเซ็ต DCS 578 T2 ครับข้างในกล่องนะอันนี้ผมได้ของแถมมาด้วยนะจากทางร้านนะเป็น สลับเมตรห้าห้าเมตรนะห้าเมตรของสแตนเลย์นะตัวสีเงินแล้วก็เขาแถมถุงเอ่อรีวอลที่เป็นแปดบนให้ด้วยนะ เป็นถุงผ้านะครับ นี่จะลองแกะดูจะสวยหรือเปล่าอ่ะแล้วก็อ่ะอย่างแรกนะครับที่ที่ที่ที่คุณเปิดมาแล้วจะเห็นเลยก็คือเจ้าตัวแท่นชาร์จครับแท่นชาร์จของ C ึ่น DCB 118นะ เป็นแท่นชาร์จฟาชาร์จนะ มีชาร์จเร็ว ชาร์จเร็วกว่า115 นะครับ อันนี้ตัวนี้นะครับ เอาไว้ชาร์จ เพราะใช้ชาร์จร่วมกันกับแฟลชโฟนนะ อ่ะ อย่างแรกที่เราได้มานะ นี่ขออนุญาตขยับพื้นที่นิดนึงแล้วก็มีคู่มือ แล้วก็ ประกันมาให้ 3 ปีนะครับประกันมาให้ 3 ปีนะ อ่ะ อันเนี้ยประกัน3ปีนะครับ แล้วก็ แบตเตอรี่แบตโวลต์นะครับ6แอมป์อาวสองก้อนนะครับ แกะให้ดูอ่า นี่ แกะออกมาให้ดูเลยนะครับ ใส่ถุงซีลมาอย่างดีนะครับ เป็นถุงซิปล็อกนะ จะอยู่ในกล่องอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ก็คือตัวนี้นะครับโมแกมอาแฟกโบนะครับ ผมไม่แน่ใจว่า 60 20โวลต์กับ 60โวลต์นี่มันต่างกันยังไงนะได้มา 2ก้อนนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นแบตแฟกโวลต์อย่างเงี้ยเขาจะแถมที่ครอบมาให้เป็นโคเวอร์มาให้นะครับ กันแบบว่าสมมติว่าเราไปวางไว้อย่างเงี้ยครับ กันแบบเเครื่องมือเรามากระแทกตรงตรงข้างบนนะถ้าทำให้มันเสื่อมนะครับเขาก็พยายามที่จะทำให้มันเเรียกว่าปลอดภัยนะครับก็เลยมีโคเวอร์แถมมาให้นะครับาเป็นรุ่นนี้นะ สองก้อนนี่เหมือนกันมี cover เหมือนกันครับ สีแดงสองก้อนอ่ะแบบจบไปนะครับสองก้อนแบบสองก้อนแล้วก็มีไกด์ครับ ไกด์นำตัดมาให้ค่อนข้างยาวเลยนะ ไกด์นี่ยาวยี่ห้าเซนเลยครับถือว่ายาวมากเลยถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นนะเราให้มายาวมากอ่ะแล้วก็เป็นตัวเครื่องนะครับอ่ะ จะมีตัวเครื่องครับเดี๋ยวตัวเครื่องเรามาลงรายละเอียดลึกๆกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เหมือนจะเลิกแล้วขอวางก่อนะแล้วก็ข้างใน ก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นมาให้ด้วย เอ้ยไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นอ่าท่อท่อต่อเครื่องดูดฝุ่นนะก็แกะเลยผมไม่แกะเลยนะอ๋อเขาจะแยกเป็นชิ้นมาให้นะครับ ก็คือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะ ซึ่งมันต้องใช้สกูในการยึดนะครับ เขาจะมีสกูมาให้ 2 ตัวเพื่อยึดนะ ยึดอะไรนี่ครับโอเค เดี๋ยวเราค่อยยึดนะครับ เป็นท่อ ฝุ่นนะเขาแถมมาให้ด้วยนะครับ ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะต้องซื้อแยกอันนี้แต่นี้ก็แถมมาให้นะอ่ะแล้วก็มี อ่า บล็อก บล็อกแปลงนะ บล็อกแปลงขนาดอ่าเขาเลยยี่สิบสองอ่ะยี่สิบสองมิลอ่ะซึ่งไอ ไอไอบล็อกอันนี้ครับมันคือบล็อกอันนี้เอาไว้ใส่เอาไว้แปลงนะถ้าเกิดเราไปซื้อใบที่มันมันมันใหญ่กว่านี้ครับหรือว่า อันนี้มันก็เขาจะแถมให้ด้วยบล็อกแปลงนี้ครับแปลงนะผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะจบเรื่องบล็อกกันไปครับ แล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากเลย เวลาเวลาซื้อของที่มันเป็นเขาเรียกอะไรคอมโบเซตแบบนี้ครับปกติกล่อง G s t a ็ k ใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นกล่องโล่งๆครับ ไอพวกสติกเกอร์นี่ก็คือแบบได้มาเออทำให้มันสวยขึ้นนะครับ แล้วก็สติกเกอร์ข้างๆบอกยี่ห้อบอกรุ่นนะครับ แล้วก็ส่วนที่มันเจ๋งก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับกองมาให้ดู เห็นปะก็จะมีเหมือนอ่าเขาเรียกอะไร เป็นบล็อกมาให้แล้วอ่ะ เออ เป็นบล็อกเป็นบล็อกมาให้อ่ะเห็นปะเป็นร่องมาให้อ่ะตรงนี้ก็จะแบบใส่ อย่างเงี้ยก็จะพอดีลงตัวเป๊ะเลยนะครับนี่เห็นปะเนี่ย เห็นปะ มีบล็อกนี้ก็ไว้วางแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวางของอ็อกซ์เซอรี่มันนะครับสมมติาเราไปซื้อแค่ตัวเครื่องเปล่าใช่ปะมันก็จะเป็นกล่องมาให้ กล่องกระดาษสีเหลืองใช่ปะแล้วเราจะซื้ออที่สแต็กมา มาใส่ใช่ปะมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรเพจรองแบบนี้มาให้ แล้วก็ขึ้นรูปทรงแบบนี้มาให้ครับอันนี้ผมนี่คือข้อดีของการซื้อที่มันเป็นคอมโบนะ อ่ะ นี่ยมาลองแกะของแถมดูแล้วก็เป็นผ้าแบบนี้เขียนคำว่า thank you ครับอันนั้นก็จะเป็นโล่งๆครับ ผมผ้าโล่งๆตลับนี้ของสแตนลีย์เขาแถมมาให้นะครับ เป็นห้าเมตรนะ ซึ่งผมมีอยู่แล้ว อันนี้ผมไม่แกะนะครับ เพราะผมมี มาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนๆนนะ อันนี้ก็คือเป็นโทนสีเทานะครับ สีเทาดำดำออกคำๆเหลือเพจเพจเป็นอลูมิเนียมนะครับ อลูมิเนียม แล้วก็สเกลสเกลนี่คือเป็นปั๊มลงไปนะปั๊มลงไป มีสเกลด้านยาวนะแล้วก็ด้านกว้างด้วยนะครับ ก็ เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของสเกลให้ด้วยนะครับ ก็คือ 45 องศาเราจะดูตรงนี้นะครับก็จะตัด 45 องศามาให้ด้วยถ้าเกิดเราเอียงใบมีดไป45 องศาเราต้องดูตรงนี้นะ จุดใบที่มันตัดออกไปมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดจุดจุดเอียง 45 มันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ย อันเนี้ยเขาเขาเขาปั๊มให้ให้ให้ดูเลยว่าอ่าโอเคคุณต้องดูตรงนี้นะ แต่ถ้าคุณจะตัดศูนย์องศานะครับศูนย์องศา ก็ดูจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงนี้เห็นปะก็นับไปจากจากตรงนี้ครับฟันใบเรือจะกินไปนะก็จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็สามเซนนะอ่ะตีไปนี่ครับแล้วก็ เรามาดูอ่าอันนี้ผมประกอบตัวดูดฝุ่นเข้าไปแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะทำาประกอบคขแล้ว มีข้อสังเกตก็คือนิดนึงนะครับ ตรงนี่ครับสกรูตรงนี้เห็นปะมันอยู่ มันอยู่ข้างหลังนะ นี่ค่อนข้างที่จะขันเข้าไปยากนิดหนึ่งนะครับ นี่อ่ะมาดูตัวปิดใบ ตัวปิดใบก็จะเป็นสีเทานะครับ เทาหมดเลย นี่ก็จะเขียนว่า 60 โวลต์แม็กนะครับอ่ะ ก็เขาจะมีระบบเบรกด้วยนะ ระบบเบรกก็คือ เวลาเราปล่อยมือจากสวิตช์นะครับ ปล่อยมือจากสวิตช์มันก็จะคอยเบรกให้อ่ะเออคือระบบเบรกนะครับ ก็จะเบรกมันก็จะแทบจะหยุด แต่ว่ารุ่นนี้ผมลองแล้ว มันจะไม่ได้หยุดกระทันหันเลย มันจะค่อยๆหยุดแต่ว่าค่อนข้างที่จะหยุดเร็วพอสมควร อืมก็รุ่นนี้เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับ มอเตอร์บัลเลตอ่า มอเตอร์บัลเลตก็คือมอเตอร์ที่ไม่ไม่ไม่แปลงถ่านนะครับ ก็จะมีความเงียบกว่าครับ เป็นมอเตอร์บัลเลต60โวลต์นะ อ่ะมาดูความแรงกันนะครับ ความแรงนะครับออยู่ที่ห้าพันแปดร้อยมาถึงรอบนะครับ รอบห้าพันแปดร้อยรอบต่อนาทีนะครับ นี่เห็นปะสองพันสี่ร้อยวัตต์นะ อันนี้คือคร่าวๆนะครับมาตรฐานของเครื่องนะ แล้วก็ใบนะครับใบ ใบสามารถเอียงได้ถึงห้าสิบเจ็ดองศานะ เห็นปะเดี๋ยวผมจะเอาสเกลมาให้ดูนะครับ นี่สเกล นี่เห็นปะสเกลเขาจะปั๊ม ปั๊มลงไปใน ในเพจเลยนะครับ นี่ ตรงนี้เขาจะเขียนว่า 57นะครับ57 แล้วก็ถ้าคุณแบบว่า เอ่อยังไงละสเกลมันมี 2 ทางเนาะ พอผมกลับไปครับสเกลมี 2 ด้านนะครับถึงตรงนี้คือ 57 แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีสเกลเหมือนกัน ก็จากศูนย์ตรงนี้นะครับ ถึงมาถึงตรงนี้45แล้วก็ 57 องศา แล้วมันก็จะมีตัวล็อกด้วยนะ นี่นะเขาจะล็อกไว้ที่เอ่อ 45 องศานะครับ หมายถึงเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นบล็อกบอกอะเออเวลาคุณเลื่อนมาปุ๊บนี่เห็นไหมันจะลงล็อกมันปุ๊บที่เอ่อ22.5 องศาครับองศาปกติของเราแล้วก็ไป 45 ปุ๊บมันก็จะล็อกเหมือนกันตึ๊กนี่นะมันจะมีมันจะมีล็อกอยู่นะครับอันนี้น่าจะตอนใช้งานแล้วจะสัมผัสได้นะครับว่า มันมีล็อกให้นะครับ อ่ะมันมีล็อกให้โอเคก็เดี๋ยวผมปรับมาดูองศาก่อนนะครับ เรื่องของสเกลก็จะประมาณนี้นะเลื่อนไปนี่ ปึ๊บปึ๊บนี่ปะมันจะล็อก เห็นปะจะยินเสียงล็อกที่เอ่อ้5องศานะครับ เห็นปะเลื่อนมาอีก ปึ๊บนี่นี่ มันจะมีเหมือน เหมือนเป็นล็อกให้อยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับ ก็ล็อกดันขึ้นนะ ปึ๊บ ล็อก อ่าอันนี้ก็คือศูนย์องศานะครับศูนย์องศาเราดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับ มันมีสเกลบอกตรงนี้ได้ดูได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันจมลงไปในนี่เพจนะครับเขาก็ทำตรงนี้มาให้ดูเรานี่คือศูนย์องศานะครับนี่ตรงนี้เห็นปะทุกคนไม่น่าจะเห็นนะอ่ะไม่เป็นไรครับ ก็มันมีสเกลบอกอยู่นะตรงนี้นะครับ แล้วก็ อันนี้คือล็อกใบนะก็คือเวลาที่คุณจะเปลี่ยนใบเนาะ แล้วคุณจะเปลี่ยนไปคุณกดปุ่มนี้ไว้ครับข้างหน้าเนาะข้างหน้าปุ่มแล้วก็ใช้อ่าเขาจะมีอ่าเป็นประแจหกเหลี่ยมมาให้นะครับสอดล่วงหลังครับเป็นรูล่วงหลังครับเนี่ยสอดเข้าไปครับเท่มากนะครับนี่ปะเป็นรูสอดเข้าไปนะครับพอสอดไว้ปุ๊บมันก็จะล็อกด้วยนะเออไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุด ถ้าคุณไม่ดึงออก ใช้แรงนิดนึงนะถ้าปกติใช้งานปกติมันจะไม่หลุดนะครับ คุณต้องดึงออกไว้ เอามาเพื่อมาขันถ้าคุณจะเปลี่ยนไปนะขันนิดเดียว ก็กดกดล็อกข้างหน้านี่ครับกดลงไปปุ๊บแล้วก็ขันออกนะครับอ่ะก็จะล็อกใบแล้วขันออกได้โอเคนี่ผมจะไม่ต้องเปลี่ยนใบให้นะครับใบที่ได้มาเลยใบที่ได้มากับตัวเครื่องนะ เป็นใบเจ็ดนิ้วยี่สสิบี่ฟันนะ เป็นใบเขาเรียกว่าอะไร fast c a t นะครับ fast c a s า fast cast farming นะครับนี่ของดีวาวนะครับ ก็สแตมป์แฟกโบไว้ด้วยนี่ใช้งานไปแล้วก็คงลอกนะตรงนี้อ่ะโอเคเรามาดูเอ่อเขาเรียกอะไรโครงสร้างรูปลักษณ์แล้วก็วัสดุนะครับ วัสดุค่อนข้างดีมากนะก็คือตรงนี้นะครับเป็นยางหุ้มกันลื่นนะ ก็คือเขาแทมมาทำดีนะเขาเขาทำดีมากเลยก็คือตรงนี้จะเป็นแบบหยาบหยาบหยาบมากอะ่ะเออแล้วมันเป็น เป็นยางนะยางหุ้มตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีเหลืองคือพลาสติกหมดนะครับ แล้วก็สีดำนี่คือเป็นเป็นยางหุ้มนะครับ เพื่อเพื่อกันลื่นเวลาตัดนะเราตัดไปมันก็จะช่วยให้เราแบบจับได้นิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ข้างบนตรงนี้ครับเหล็กสีขาวนี้เอาไว้แบบห้อยนะสมมติว่าเราใช้งานเสร็จปุ๊บ เราเไปทำงานจากข้างบนฝ้าหรือว่า หรือว่าข้างบนเพดานอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างเงี้ยเห็นปะเราก็สามารถเอาไปแขวนไว้ได้นะครับอืม ไปแขวนไว้อย่างนี้ได้แล้วก็เก็บไว้ก็สะดวกดีนะครับ อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีวอลคิดมาแล้วก็มีประโยชน์ มีประโยชน์จริงๆนะได้ใช้จริงนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนตัวจับตัวนี้นะครับก็เป็นยางกันะครับ เอ้ยเป็นยางแบบว่า แต่มันไม่ได้ยางยางเหมือนนี้นะเขาจะเห็นปะจะสังเกตนะครับอาร์ติเทคมันจะตรงนี้ตรงด้ามจับจะหยาบกว่าตรงนี้นึงนะแต่ตรงนี้ก็จะมีความแบบไม่ลื่นมากพอแบบให้เราแบบเลื่อนมือ ขยับมือได้สะดวกนะครับก็อันนี้ก็ผมผมคิดว่าน่าจะโอเคนะเวลาเราแบบจับเลื่อนใส่ไปอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไปทำหยาบแบบเนี้ย มือเราจะเหนียวใช่ไหมติดเวลามันเออขยับตัวมันอาจจะยากนี้เขาทำมาเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะ เวิร์กนะครับ แล้วก็รูปทรงนะเป็นเหมือนเท่เลยเออรูปทรงครับดำสไตล์ดีวอลนะครับดำดำเหลืองเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นยางหุ้มนะครับกันกระแทกตัวเครื่องนะ ว่าเราไปวางหรือว่าไปชนอะไรเงี้ย ก็จะมียางตัวนี้ก็จะช่วยรับแรงกระแทกได้นิดนึงนะ ตรงนี้ก็คือตัวล็อกตัวล็อกใบนะ ก็คือตัวปรับระดับนะครับ ปรับระดับใบ ก็เหมือนเรื่อยเรื่อยวงเดือนทั่วไปนะตรงนี้ก็จะคือเวลาราปรับนะครับ ว่าเราจะปรับใบใช่ป่ะแล้วก็เอาตรงนี้ดันออกกลับขึ้นไปข้างบนนะครับ แล้วก็ปรับขนาดของเรื่อยได้นะ จากของใบได้ แล้วก็ยกขึ้นมา เราจะตัดเชิงว่า เราจะตัดสี่องศาเอ้ยเราตัดลึกขนาดไหนนะครับ แล้วก็ยกขึ้นไป ยกขึ้นไปนะเราตัดลึกแค่นี้แล้วถ้าผมจะตัดแบบว่าให้มันลึกประมาณ5มิลนะ คือวิธีการตัดที่ถูกต้องก็คือคุณต้องตั้งใบนะ ตั้งใบให้ลึก ลึกกว่าไม้ที่คุณจะตัดไป 5มิลนะครับ อย่าเกินนี้นะ เพราะว่าอะไร เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ ไว้ตอนกลางคลิปที่ผมตัดให้ดูครับ แล้วก็ล็อกไว้อย่างนี้นะล็อกไว้ไว้ แล้วก็ก็จะตัดมานี่นะครับ ให้มันเลยมาประมาณห้ามิลนะนี่ผมเลยเยอะแลยนี่ผมใช้มือเดียวอาจจะปรับไม่ได้มาครับอ่าผมมือนึงผมถ่ายใายด้วยอ่ะคุยกันเรื่องแบตด้วยนะครับแบตเตอรี่ด้วยนะครับ อันนี้ก็คืออ่อเรื่อยวงเดือนรุ่นนี้จะต้องใช้แบตเตอรี่ของแฟกโวลนะเท่านั้นนะครับ เท่านั้นนะ ถ้าถ้าถ้าคุณมีแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ธรรมดานะครับเป็น18โวลต์4 a หรือหรือว่า20โวลต์รือเปล่างเงี้ยมันจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเคียวมันไม่เหมือนกันนะนี่เห็นปะเทียบกันดูครับอันนี้คือแบตเตอรี่ธรรมดานะครับไม่ใช่แฟกโวลต์เนาะเห็นปะมันจะมีเคียวตัวนี้นะครับหนึ่งเคียวแต่ว่าถ้าเป็นแฟกโวลต์จะมีสองเคียวนะครับซึ่งมันไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะก็ คนที่ อยากลองมาใช้รุ่นนี้ดูก็พิจารณาเรื่องของแบตเตอรี่ดูนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็จะมีค่อนข้างมีราคาได้หนึ่งนะก็อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ความความความพึงพอใจหรือว่าการทำงานที่อาจจะจำเป็นต้องใช้นะครับนี่อ่ะก็เดี๋ยวผม จะ ลองใส่แบตเตอรี่ดูนะง่าย ๆ ครับก็เหมือนเดิมครับก็นี่ใส่ของนี้ใส่ไปง่เลยปึ๊บ ดันเข้าไปครับดันแก๊กนี่แค่นี้ได้ละนะเดี๋ยวผมจะลองเปิด เปิดให้ดูนะ ฟังเสียงเอ่อฟังเสียงกันนะครับ อันนี้คือเสียงที่แบบว่ายังไม่ได้ตัด ตัด เฉือนเนื้อไม้นะ นี่ครับนะ ก็ระบบเซฟตี้เหมือนเดิมครับของดีวอลนะเออผมลืมคุยเรื่องเซฟตี้ไปเลยก็คือคุณต้องกดตรงนี้ลงไปครับ แล้วก็กดนะ ถึงจะกดใช้นิ้วโป้งนะครับ กดลงไปหรือว่าใช้นิ้วชี้ก็ได้นะครับ คนที่ถนัดแล้วแต่คนถนัดนะครับ นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ก็ได้ กดลงไปนะครับ กดลงไปให้ปลดล็อกนะ แล้วก็ใช้นิ้วชี้ หรือว่านิ้วกลางก็ได้นะ แล้วแต่คนถนัดเหมือนกันอันนี้นะครับ แต่ผมจะใช้นิ้วชี้นะ นี่ผมใช้มือซ้ายอยู่นะ เพราะว่ามือขวาผมถ่ายถ่ายวิดีโออยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่ะดูนะอ่ามีระบบเบรกนะครับ แต่ว่าเบรกของดีวอลจะไม่ได้เบรกกระทันหันนะครับ มันจะค่อยๆเบรกนะ แต่ว่าไม่ได้แบบหยุดกระทันหัน กึกเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ อ่ะ เราลองฟังดูหน่อยครับอ่ะแต่เหมือนจะไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับนี่ก็คือกดปุ๊บก็จะวิ่งเลยอย่างนี้ครับไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะ แต่ว่ามีระบบเบรกก็พอแล้ว ก็เรือเรือนะ แรงเรือเฟือนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปตัดไม้ให้ดูกันนะ ผมจะใช้วิธีการใช้ฉากนะ แล้วก็เอาฉากรองนะครับเราตัดนะฉากวางนี้นะ ก็ดูระยะนะครับระยะที่เราจะตัดตัดให้ตรงครับ ที่ผมบอกว่า ฝุ่นมันจะออกตรงนี้ อ่ามันจะไม่โดนผมนะ ม้มากที่ผมจะโดนผมได้แล้ว มานี้ครับซึ่งไม้ที่ผมตัดตอนนี้เป็นไม้สนนะผมไม้สน ก็ตัดได้โอเค ดูเดี๋ยวผมให้ดูรอยแผลแผลค่อนข้างเนียนเลยนะ ด้วยความที่รอบเขามันเร็วนะ ถึงจะเป็นใบยี่สิบสี่ก็ยังตัดได้เนียนนะครับ ตัดบางมาก ตัดบางง แอนเนียนมากครับ แค่จะมีผมมองไม่เห็นใบรอยใบเลือดเลยนะ นี่คือมองด้วยตาเลยไม่มีใบเลือดเลย ไม่มีรอยใบเลือดครับ เนียน เนียนมากความที่เขามีความเร็วรอบที่เร็วอะ แล้วใบยี่สิบสี่ถึงจะเป็นใบยี่สิบสี่นะ มันก็ยังยังเนียนขนาดนี้นะคุณใส่ใบสี่สิบนิ้วเข้าไปจะจะเนียนกว่านี้ ไอ้สี่สิบฟันเข้าไปน่าจะเนียนกว่านี้นะนี่คือไม้สนนะเอาประมาณสองเซน ได้โอเคเดี๋ยวผมตัดไม้อัดกันดูครับ นี่คือไม่อัดเอ่อห้ามิลนะเอ้ยสิบมิลนะครับ ดูรอยแตกนี่แต่เพราะว่าผมไม่ลองไม้นะ ไม่เกี่ยวครับ ดูดูรอยตั้งแต่ต่อต้นลยครับรอยต้นนี่โหคมมาก ผมบอกครับว่ารอบมันจัดครับแล้วมันมันตัดไม้เงี้ยคือแบบนี้ครับ ผมมือรูปเนี่ยคือเนียนมากนะครับปะค่จะไม่มีเสี้ยนเลยนะครับ ผมแปลกใจนะใบยี่สี่มันตัดไอ้ยี่สี่ฟันมันตัดได้คมนี่คือไม่อัดนะ โอเคนะครับเห็นปะรอยครับรอยเยอะมาก เมื่อกี้ที่ผมตัดแบบนั้นผมไม่ได้ทำนะครับก็คือพอดีผมอ่ะเอ่อด้วยพื้นที่ผมจำกัดนะ ผมต้องใช้มือซ้ายนะครับมือซ้ายตัดนะ ผมก็เลยโยกตัวตัดไปเองครับจริงไม่ควรนะ จริงเราควรเอาไม้ไปวางไว้อีกฝั่งแล้วตัดนะ โอเคมาถึงสรุปกันละช่วงช่วงท้ายนะครับมาสอนว่าเจ้าดีวาว b c s 578นี่มีข้อดี ข้อเสียยะงไครับ แล้วก็ส่วนของชุดคอมโบนี่มีอะไรที่เพิ่มมา แล้วก็คุณค่าในการซื้อนะฮะในแง่ที่ผมไม้มาคือชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับตัว T2 นะ ก็คือทั้งกล่อง T stack มีตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่อง 578มีแบตเตอรี่8โวลต์ สองก้อนนะครับที่เลงสองก้อนแล้วก็ได้พิชาร์จฟ้าชาร์จมาหนึ่งแปดแปดนะได้หนึ่งแปดแปดมาอันหนึ่งนะครับ แล้วก็เอเซอรี่พวกไกด์พวกอะไรนี่ครับก็ได้มาครบนะครับ ทุกอย่างครบนะครับแล้วก็มีของแถมมาด้วยจากทางร้านนะครับ ใจดีมากทางร้าน ก็เป็นช่วงเทศกาลพอดีผมได้สลดมาด้วยผมได้มาในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนนทวนนะ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาท ถ้ารวมค่าส่งอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมได้ส่วนลดงพันหนึ่งนะนี่ใครได้นะ หา หา หาถูกกว่านี้ก็ ก็ลองไปหาดูได้นะครับ ทางช้อปปี้ลาซาด้าอะไรนะครับ ซึ่งผมได้มาทางลาซาด้านะเดี๋ยวลิงก์ร้านนะผมแปะไว้ข้างใต้ description นะครับอ่ะเรามาดูข้อดีกันก่อนเลยครับ ข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือแรง แรงเรือเฟือครับ ไม่ว่าจะเป็นช่างมือชีพหรือว่าช่าง DIY นะตัด ทุกอย่างไร้ขาดเร็วแรง แน่นอนร้อประเซ็นต์ครับ แล้วก็ขนาดสายใบยี่สิบยี่สี่ฟันเข้าไปนะครับ ด้วยความด้วยความเร็วรอบของมันครับ มันทำให้ตัดได้เนียนจะไม่เห็นรอยใบเลยครับอ่าแล้วก็พัสดุที่ทำมา พัสดุของยศเครื่องนี้ก็คือถือว่าดีมาก แล้วก็อย่างก็คือไอ้ยางยางรองแล้วก็ดีไซน์ของมันครับ ดีไซน์ดูเท่ดูเท่นะครับดูเท่มาก แล้วก็ต้องชมเรื่องของบล็อกบล็อกดูฝุ่นด้วยทำมาได้ดีมากก็ออกแบบมาได้ดีมาก เพราะว่าถึงผมไม่ได้ใส่ที่ดูดฝุ่นนะมันยังออกมันมันฝุ่นมันดันลำแพงใต้ครับมันจะไม่ฟุ้งไปข้างบนนะเท่าที่เท่าที่ผมลองสังเกตดูครับมันจะไม่ฟุ้งขึ้นบนนะฟุ้งก็มีน้อยมากที่ผมขึ้นมาแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ใช้นะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากสำหรับเพราะว่าช่างเที่ยวไปแขวนนี่ ขึ้นข้างบนนะซึ่งผมอาจจะไม่ได้ขึ้นหรอก อาจจะหาที่แขวนอะไรไม่ไว้นะเวลาเวลาตัดเสร็จนะก็ตรงนี้นะครับที่จับนี้มั่นคงนะออกแบบมาทำให้เรามั่นคงครับดูดูแล้วแบบเออมั่นใจในการตัดมากขึ้นนะส่วนเรื่องน้ำหนักที่ผมไม่ได้พูดนะเพราะเพราะว่าเออไอ้เจ้าตัวเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ประมาณเกือบสี่กิโลครับก็จริงมันไม่ได้ทำให้เราเมื่อยอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใส่แท็กซอหรืออะไรเงี้ยก็เลื่อนเลื่อนไปดีละ เราไม่ได้ยกนะครับเราแค่เลื่อนไปก็ผมเลยไม่พูดถึงเรื่องน้ำหนักนะ แล้วก็ เรื่องของแบตเตอรี่นะครับ ที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือ แบตเตอรี่6แอมป์เอาเนี่ยคือผมลองตัดลองตัดจริงๆนะยังไม่ได้ทันอะไรเลยหมายถึงว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบตัดทั้งวันเลย ก็เรื่อยๆนะน่าจะผมคิดว่า6แอมป์เอาที่น่าจะทั้งวันครับ ก็ตัดได้ทั้งวันดูทรงนะครับด้วยความที่มันเป็นมอเตอร์บัลเลต แล้วก็เสียงก็ไม่ดังอะไรมากครับ ก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วย อย่างแรกเลยครับก็ผมคิดว่าน่าจะได้ทั้งวันนะแอมปบานะครับก็ใครที่รู้ว่ามัน6แอมเบาเนี่ยตัดได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าก็ลอง ลองส่งก็เรียกอไอ่าลองลองมาคุยกันดูว่าเออมันตัดได้จริงหรือเปล่าทั้งวันเลยบอกผมหน่อยพอดีผมไม่ไม่ลองทั้งวันนะเพราะว่าผมไม่มีไม้ให้ตัดนะพอดีพอดี ผมเรือเรือไม้ OBS เนี่ยเอาไว้ทำตัวโตนะก็เลยไม่ตัดให้ดูก็เลยตัดได้แค่เนี่ยมันบางเชียนออกแล้วก็รอย รอยในการตัดนะยี่สี่ฟันนี่ที่ผมบอกนะครับ ตัดได้แบบ เนียนกริบมากดูแบบไม่มีรอยครับ ไม่มีรอยไม่มีรอยไปเรื่อยเออแล้วตัดได้บางมากดูครับ ดูขนาดความบางของมัน ส่วนการออกแบบที่เขาให้มาครับ แล้วก็พวกองศาเนี่ยก็ดันไปได้จนถึง 57 องศาเลยนะ ก็ถือว่าถือว่าน่า น่าจะมีประโยชน์ช่าง DIY หรือว่าช่างที่แบบต่อหน้าจั่วหรือว่าอะไรไปตัดหน้างานอะไรเงี้ยน่าจะสะดวก แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแบตเตอรี่ด้วยก็จะไม่ต้องลากสายลากอะไรนะอืมประมาณนี้นะครับ ข้อเสียเอ่อข้อเสียอย่างนี้ก็คืออาจจะเรื่องราคานะ ด้อราคาจะสูงนิดนึงนะ วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับ ก็น่าจะหมดแล้วไม่มีอะไรให้นำเสนอแล้วลากันไปก่อนเจอกัน EP หน้านะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับ ไปแล้ว บ๊ายบาย เจอกัน EP หน้าครับ EP หน้าจะมีของดีมาเสนอนะ ไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย